ลักษณะของสารสนเทศที่ดี สารสนเทศที่ดี ต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาสารสนเทศอย่างถูกต้องลงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ โดยสารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. สารสนเทศต้องมีเนื้อหาถูกต้อง สารสนเทศที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ต้องมีความถูกต้อง แม่นยำไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนเช่น สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแนวคิดของศาสตร์ต่างๆ ในการนำสารสนเทศมาใช้อ้างอิงนั้น ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า เป็นสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการพิจารณาคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้ผ่านกระบวนการเผยแพร่ที่มีเนื้อหาถูกต้อง หรือเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะ 2. สารสนเทศต้องตรงตามความต้องการ สารสนเทศที่ดี ต้องมีเนื้อหาตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศจำเป็นต้องพิจารณาขอบเขตที่เกี่ยวข้องของเนื้อหา ซึ่งตรงตามภารกิจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดทำระบบสารสนเทศสมาชิกห้องสมุดจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้ห้องสมุด เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและลักษณะความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้แต่ละคน หากห้องสมุดต้องการทราบข้อมูลของสมาชิก แต่ไม่สามารถค้นหาได้ การจัดทำระบบสารสนเทศนี้ จะไม่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการ 3. สารสนเทศต้องครบถ้วนสมบูรณ์ การใช้สารสนเทศ จำเป็นต้องได้รับสารสนเทศในประเด็นต่างๆ ตามหัวข้อเรื่องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญของเนื้อหาที่ต้องการ มีความชัดเจน การค้นหารวบรวมสารสนเทศที่ครบถ้วน เป็นเรื่องสำคัญต่อการตัดสินใจ การบริหารงาน หรือการใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ 4. สารสนเทศที่ดีควรง่าย สารสนเทศที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ดี จำเป็นต้องมีการรวบรวมเรียบเรียง และนำเสนอเป็นขั้นตอน ไม่สลับซับซ้อน มีความกระทัดรัด มีรายละเอียดที่เหมาะสม ไม่ยากเกินความจำเป็นของผู้ใช้ 5. สารสนเทศต้องมีความน่าเชื่อถือ สารสนเทศที่ดีต้องมีความน่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการเก็บข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล 6. สารสนเทศที่ดีต้องตรวจสอบได้ สารสนเทศที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า มีความถูกต้อง โดยอาจตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีสารสนเทศเดียวกัน 7. ความสามารถในการเข้าถึง สารสนเทศที่ดีควรมีการแนะนำการใช้งาน เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน 8. สารสนเทศที่ดีต้องทันต่อเหตุการณ์ การจัดหาสารสนเทศ ต้องสามารถหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เพื่อคุณค่าในการใช้ประโยชน์ หรือสามารถส่งถึงผู้รับได้ในเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ 9. สารสนเทศที่ดีต้องเป็นปัจจุบัน สารสนเทศที่นำมาใช้ต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอ มิเช่นนั้น จะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว